เราจะรักกันในวันวันไม่อักเวลาพี่เป็นชาติไฟเก่าแต่เขาเป็นไฟในกองฟืนปากเราบอกว่าคิดถึงเขาแต่ปอ ปล่อยมือพี่หรือเป็นเพาะพี่จัไว้ you. Wanneer het met weer een zin จะตายชอบความอันตรายเล่นปืนเล่นไพ่เล่นไฟปูยังเคยสวยโบราณเขาบอกว่าหยุดแสนอันตรายเจอไฟบอดเบาผู้ชายในวัดว่ายังจะสางสวยเราเป็นสาานที่เป็นภาพในภา้ผู้ชายวันในใจกูชายที่อายุยืนนับลายยังยาพัเจอก็รอดเหมือนกับไฟเราก็ไวไฟเหมือนน้ำมันเจอไฟตรงเดียวพวกวอดไว้มันไล่ ที่เดูึ้นไม่บีหยุดยันไม่มบนานาเมื่อได้รับตุกตุกชาตุกตุกต้องจะมีแต่ความสะใจระวังตัวไว้นะคนดีมีจะพ้นน้นแต่ไฟอยู่ในมาเตหัวใจกับไายอย ยกลัวอายไม่เคยกลัวตายชอบความมันตรไรเล่นปืนเล่นไทยเล่นไฟปูยิงสวยเคยโบราณเขาบอกว่าอยู่แสนอันตรายเจอไฟกอดเบาผู้ชายให้รอดไวเดินเจอสาสวยก็มีสาตาเียนเดินต่อไปเลยนก็เป็นชาติวันไหนใจก็จะสีอายุอื่นนำลายกันยาบ้าเจอก็รอดเจอกับไฟเราก็ไวไฟเมืองน้ำมันเจอไฟตัวเดียวตัวไว้บรรลัยกันเมืองกำลังชาติรามาการวัตมั มีจุดไม่มีเยอะแยะไม่มีน้ำน่าแต่ในละครทุกทุกชาติทกทุกตอจะมีแต่ความสักใจระวังตัวไว้นะคุณดูมีจะพ้นน้ำมาไปอยู่ในป่าเป็นกระตั้งกระไฟยเยอะเออตัวเซ็กซี่ฮัตตา วิบวับวิบวับอ๋อเหรอแต่ผมก็นึกว่าวิบแวบ 嘟嘟嘟嘟嘟。 และทีมงานขงพวกเราคุยมงคลนะกับนักล้วึงรวมตัขงวาแล้วก็จิตกันนะครับขอเสียงวยรุ่นกันนะครับ Yeah. Sera ibu hati cinta cinta para pembuluh hati.